ี่เรียนจบในยุคฟองสบู่แตกอะค่ะ ก็เลยตกงานก็เลยไม่รู้จะทำอะไร ก็เลยมาเริ่มต้นตั้งหลักที่จังหวัดนครปฐมบ้านเกิดบ้านเกิดเลยนะฮะก็ไม่เอ๊ะแล้วเราจะทำอะไรนะ จะมาทำไร่เหมือนพ่อกับแม่ เขาก็พยายามส่งเสียให้เราเรียนสูงครับๆเพื่อจะได้ทำงานเป็นสาวออฟฟิศอะไรแต่งตัวดีๆ อย่างนั้นน่ะแต่เราดันเรียนจบในช่วงยุคฟองสบู่แตก ซึ่งแบบว่าถ้าหน้าหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นก็คือ มีคนตกงานโรงงานปิดกิจการบริษัทเจ๊งอย่างเงี้ยจะเยอะมาก เราก็เป็นส่วนคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะคะ ที่ตกงาน เราก็มาตั้งหลักเอ๊ะแล้วเราจะทำอะไรทำไร่มันก็ไม่ตอบโจทย์แน่นอนแล้วพอดีโชคดีที่ว่าคนแถวบ้านพี่อ่ะเขาเลี้ยงประกัดจีนกับประกัดหม้อแล้วก็มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่บ้าน เราคิดได้อย่างเดียวว่าเฮ้ยดีจังเลย ไม่ต้องออกไปเล่ขายข้างนอกเออแบบ มีเงินมาโดยที่เราอยู่ที่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคใช่รับไม่ต้องไปตั้งร้านไม่ต้องอะไรก็มีคนมาซื้อที่เราถึงบ้านมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจเอ้ยน่าจะทำได้น่าจะเป็นอาชีพของเราได้อะค่ะโอ้สุดยอดเลยนะฮะแล้วก็เออความเป็นมาแล้วเราเริ่มจากค้นหาข้อมูลจากจุดจุดไหนครับ ถึงมาเป็นฟาร์มณจุดจุดนี้ได้ครับตอนแรกก็ถามคนที่เขาเลี้ยงก่อนอ่าแต่เอ๊เราก็ยังแบบ เขาก็ไม่ค่อยบอกกันมากมายนะคะในข้อมูลจากที่ไหนอะในสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีบอกหนังสือก็ไม่ค่อยมี เพราะฉะนั้นเราก็เลยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอะค่ะอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วก็วารสารของกรมประมงเราก็รู้ประกาศมันไม่มีแค่สองสายพันธุ์อย่างที่เราคิดอะมันยังมีฮาร์ปมูนดับเบิลเชลคาเทลแล้วก็ยังมีประกาศป่าและที่สำคัญนะคะ เราเซิร์ชเข้าไปเอ้ย คุณสมบัติของประกาศอะขึ้นมันเลี้ยงง่ายมีสีสันสวยงาม ตายยากแล้วก็ทนทุกสภาพอากาศมันจึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศก็เลยมาเริ่มที่ตัวละ 3บาทอย่างเงี้ยค่ะสัก 20 ตัวก็ยังอ๋อเริ่มจาก20 ตัวจนกลายเป็นปัจจุบันนี้ทั้งหมดกี่ตัวแล้วฮะอ่าปัจจุบันนะคะเรามีประมาณ1 0 0 0 0แสนตัวโอ้โหหนึ่งแสนตัวเลยนะฮะสุดยอดเลยนะฮะ แล้วก็มีบ่ออนุบาลในการอนุบาลลูกปลาประมาณ 500รองโอ้โหห้าร้อยลองห้าร้อยลองนี่โอ้โหรวมแบบว่าทั้งหมดเนี่ยมูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับ ปัจจุบันเนี่ย ถ้าให้นับเนี่ย เราคิดไม่ออกนะ คิดไม่ออกใช่เพราะว่าเราค่อยๆสร้างอะค่ะ ค่อยๆ เริ่ม จาก 10ลอง 20ลองขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆขวดแบรนด์ก็มี 5,000 เป็นหมื่น จนปัจจุบันมี 1 0 0 0 0 0ขวดอะค่ะ1 0 0 0 0 0 ขวดนะครับผม ช่วงแรกๆเนี่ยการจัดการบริหารฟาร์มครับ เราเริ่มกันยังไงเ่ในการทำงาน อ๋อเริ่มแรกเราก็จะใช้ระบบครอบครัวค่ะครอบครัวช่วยกันก็มีพ่อมีแม่แล้วก็มีน้องชายช่วยกันทำสี่คนเหรอครับใช่ค่ะอ๋อแล้วเริ่มเราเริ่มระยะเวลานานไหมครับถึงแบบ โตโตโตโตกี่ปีเอ่อช่วงแรกๆเนี่ยสี่ห้าปีเราก็ยังลองผิดลองถูกนะอ๋อสี่ห้าปีในการลองผิดลองถูกนะครับเพราะสมัยก่อนมันไม่มีวิธีการเลี้ยงปากกาดซึ่งออกเป็นหนังสือหรือว่าอินเทอร์เน็ต เหมือนในปัจจุบันเราก็เลี้ยงลองผิดลองถูก ตายบ้างเสียบ้างทิ้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มจากครอบครัวเล็กๆ แล้วค่อยมาขยายขึ้น แล้วก็มีคนงานมากขึ้น แล้วเริ่มมีการบริหารจัดการที่มากขึ้น เริ่มแบ่งเป็นคนรับออเดอร์คนทำฟาร์ม คนดูแลส่วนอนุ บ้านอ่ะอย่างเงี้ยค่ะ คนให้อาหารปลาแล้วการจัดการในการขายช่วงแรกครับ เราไปขายที่ไหนกันเอ่ยเออช่วงแรกๆแหละค่ะเออก็ไปขายพวกตลาดนัดตลาดนัดงานวัดหรือยังไงเอ่ยอย่างเงี้ยนะคะในแต่ละวันพี่พี่ก็เลี้ยงปลาเสร็จพี่ก็จะมีหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์อะค่ะ ไปตะเวนทั่ว เพื่อที่จะหาป้ายงานวัดอะค่ะ ว่าที่ไหนมีงานวัดเราก็จะเอาปลาตักไปขาย แล้วก็เอาปลากัดไปขายด้วยอะค่ะ ช่วงแรกๆอะค่ะ แล้วช่วงแรกแบบเป็นไงบ้างครับขายขายโอเคไหมครับหรือยังไงเอ่ยสนุกอะค่ะสนุกใช่ไหมสนุกในการขายเลยใช่ใช่คือ ถ้าเราอยู่ฟาร์มเราก็จะเจอพ่อแม่ก็ป๋าแต่พอเราออกไปข้างนอกเออเราชอบอะได้คุยกับคนที่มากขึ้นนะคะ แล้วก็ที่สำคัญก็คือแบบเขาชอบปลาเขาอยากมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ได้คุยกับคนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นกมันก็สนุกขึ้นนะคะครับผมแล้วรายได้รายได้ช่วงแรกเป็นไงบ้างครับช่วงแรกอะค่ะก็ยังรายได้น้อยนะคะ เพราะว่าเรายังผ่านขายผ่านพ่อค้าคนกลาง และขายตามตลาดนัดทั่วไปอะค่ะ ครับผมและแบบเรามีแบบหัวเสียบ้างไหมครับ แบบขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยช่วงแรกช่วงแรกๆก็อาจจะมีบ้างอะค่ะแต่ก็ไม่เยอะอะค่ะ เพราะว่าเราเหมือนกับเรายังสนุกอะเราค้นคว้าเราเริ่มแบบ เหมือนคนเพิ่งเริ่มแล้ว เฮ้ย มันจะเป็นยังไงเออม่ได้ขับเคื่อนนะฉันต้องทำนี้เพื่อครอบครัวอะไรหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ส่วนหนึ่งอะค่ะ เพราะว่าจริงๆ แรงบันดาลใจหลักๆ ก็คือเราอยากมีอาชีพอะค่ะเลี้ยงดูตัวเราเองแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวด้วย ำอยู่แค่ห้าพันตัวห้าหกพันตัวนะครับก็เยอะอยู่นะครับนแต่มาตอนนี้ตอนนี้ชุดนี้ทำลงไปไม่ได้ทำลูกปลาเองแล้วครับผมสั่งเข้ามา ตอนนี้เอาลูกปลามาลงอยู่แสนกว่าแสนกว่าตัวอโอ้โหแล้วตอนนี้ในการเพาะเลี้ยงเราใช้ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงแบบว่ากี่กี่สัปดาห์กี่เดือนถึงจะส่งขายได้ ถ้าพูดถึงมันก็อยู่กับสภาพบ่อของเราอะถ้าสภาพบ่อของเราถ้ามันดีหน่อยถ้ามันปล่อยน้อยหน่อยเนี่ยเราก็จะเลี้ยงโตหน่อยได้ แต่ถ้าเราปล่อยมากไปเนี่ยเราก็อยู่ประมาณไม่เกิน2เดือนเนี่ยเราส่งขายได้เอาส่งขายได้คือคือคือแม่ค้าก็จะมารับต้องละตัวบาทห้าสองบาทสามบาท4ีบาทอย่างเงี้ยเขาก็จะแยกไซย์ไปเงี้ยเราเน้นเพาะพันธุ์ขายส่งมากกว่าใช่ไหมฮะ แล้วก็ปลาทองเนี่ยมีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับ พวกปักกิ่งปักกิ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวเล็ก ๆ ตัวเล็กๆตัวเล็กๆตัวสั้นๆแล้วหัวก็จะมีวุ้นแต่ถ้าถ้าเป็นหอหอก็จะเป็นตัวใหญ่ถึงจะมีวุ้นอ๋อต้องเป็นตัวใหญ่อันไหนราคาสูงกว่ากันอ่าหอราคาจะถูกแต่มันก็ทำยากแต่ทำยากราคาประมาณเท่าไหร่แล้วก็ก็มี2,000 3,000อย่างเงี้ยสองพันสามพันนะต่อตัวต่อตัวแต่มันทำยากนิดนึงใช่ไหมเพราะตัวหนึ่ง ว่าพูดถึงเขาเขาเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงในบ่อเนี่ยอยู่ประมาณ 2 3 0 0 ตัวเนี่ยเขาจะต้องเลี้ยงอย่างน้อยๆต้องมี 6 เดือนขึ้นไปโหหกเดือนในการที่จะได้ออายกได้2,000 2,000 บาทต่อตัว2 0 0สองพันบาทต่อตัวนี่ขายทีนึงได้ประมาณกี่ตัวฮะเขาก็ส่วนมากมันก็จะมีออเดอร์ตั้งแต่เขาไม่ก็ไม่จำนวนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็คืออาทิตย์หนึ่งก็อยู่ประมาณสักห้าตัวตัวอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่ว่ามาถึงเป็นพันๆตัวหรืออ๋อไม่ใช่ใช่ไหมเพราะพวกนี้มันจะทำค่อนข้างยากเพราะใช้ระยะเวลาด้วยเนาะเพราะว่าแล้วอีกอย่างบางทีทำไปทำมาเนี่ยช่วงปลาอยู่ในบ่อเนี่ยสองสามร้อยตัวเนี่ยถ้าเกิดอากาศไม่ดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบดมันน็อกขึ้นมาทีเดียวนะก็ไปหมดตายไปเลยตายเกลี้ยงเลยนะทั้งทั้งที่จะได้เงินอยู่แล้วนะ มันก็ไปหมดเเราต้องดูแลเอาใจใส่อย่างดีเลยเนาะนะครับ